ขอแจมแจมขอแหลมแหลมก็พออย่าทำให้พี่ผิดหวังน้องชายเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าไหลค่อนข้างมันนะผมแล้วก็ภาพสวยด้วยเอาเรื่องนี่ดูดีดูดูวายมันเข้าดิแล้วดูวายมันเข้าดิจะไม่ให้ชอบได้ยังไงดูมันเข้าแบบไหลโหดๆแล้วมันเข้าไหลโหดๆขนาดนี้ก็รออะไรกันนะครับผมคูณ6หมับเขาให้ไปนะก้อนใหญ่ก้อนโตก็มาแน่นอนดิครับ3องบาทเช็ดเคมาดีจัด ถือว่าเริ่มมาได้ดีจัดๆเลยเอาเรื่องกระเบื้องหลังลุยกันต่อผมลุยกันต่อเอ้ยแต่ดอกเดียวก็ไม่ได้นะเอาหน่อยเอาหน่อยก้าวมาก้าวกับคิวว่ายังไงกันดีล่ะครับ ก้าวกับคิวจังหวะนี้ว่ายังไงกันดี่ะครับ ผมแล้วดูวายมันเข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย โอ้โหเต็มกราฟไปนะวายไหลแบบเต็มกราฟอย่างนี้สวยงามแน่นอนคุณแปดหมับว่าให้ไปก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกก้อนนึงแล้วจังหวะนี้ ก้อนใหญ่ก้อนโตเมกะพิกสามร้อยเก้าสิบสองบาทนะเช็ดเขี้ยวเรื่องจัดจัดนะผมกำไรแล้วตอนนี้กำไรแล้วที่เหลือนี่คือกำไรแน่นอนแล้วดูวางมันเข้าเก้ากับสิบวางมันเข้าเก้ากับสิบแบบสวยงามอารามแท้ไปคผมไหล ๆ ไปเพื่อนไหลๆไปอย่างนั้นนะสิบสวยสิบเข้าดีสิบเข้าดียังไงกันต่อไอสิบมาอีกแล้วเช็ดเคมันมาว่ะมันเอาเรื่องจัดจัดคูณสิบเอ็ดหมับวายไปนะ จังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ารัวจัดจัดไปเลยครับผมก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ารัวจะจัดไปสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะมาดิ โอ้โหโหดจัดวะโหดจัดวะแตกเป็นพันเลยเว้ยเรายังาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเคด้วยกับคิว เคด้วยกับคิวว่ายังไงกันดี ไหลไปเพื่อนยาวไปไปต่อโอ้โหไม่ไหลว่ะแต่ไม่เป็นไรคูณองหมับพ่อให้ไปอยู่นะคูณองหมับพ่อให้ไปอยู่ก้อนแดงก้อนโตก็ยังมาแบบรัวรัวอยู่ดีซูเปอร์ไม่กลับไปหกร้อยบาทท่วนเช็ดเคโหดจับีสปินมาทำไม ไม่เป็นไรผม แต่ไป 1,652 บาทนะ ซื้อไปแค่700 เอาเรื่องกับเบื้องราวจะจัดไปขอยักษ์ขาไปเบ็ดยี่กันเลยแล้วกันนะครับผมเนาะ แล้วก็ยัดฟีเจอร์ไปกันต่อเลยพันห้ามา วัดใจกันดู วัดใจกันดู เบ็ดยี่นะเพื่อนวัดรอบนี้เบ็ดยี่ ลองดูครับผม จะเป็นจังไหน เอ้ยศิลปินเป็นไอฟีหรือเปล่าอย่างไงอ่ะ มันไหม้อยู่แล้วไงเออ ไม่จะมาให้กูรุนทำไมก็ไม่รู้ เอออย่าหน่อยเพื่อนอย่างเงียบอย่างเหงา สวยงามก้าวไหลไปไหลไปถือว่าเก็บตัวคูณไปไหลไหลโอ้โหศิละปินมาขั้นทำไมวะเนี่ย มึงก็ไม่เข้าให้กูอยู่ดีอ่ะนั่นว่าเลยตลอดตลอดมึงเนี่ยเออเอาหน่อย เอาหน่อยเอาหน่อย เริ่มไม่สวยแล้วเหลือสามสปินสุดท้ายเนี่ยเออเจมาว่ะเจมาว่ะแจ็คว่ะไปต่อเพื่อนอย่าหยุดดิอย่าหยุดแบบนี้ดีวะ เจเจกับเก้าเจก้าสวยนะผมเจเก้าเข้ามานะจังหวะนี้ยังไงกันต่อดี ขอไหลไหลเพื่อน ขอไหลไหลอย่างนั้นแหละต้องงานไปกันต่อ ยาวไปยาวไปยาวไปยาวไปสวยงามเจกับก้าวยังเข้าต่อแบบต่อเนื่องนะผมจังหวะ นี้นะ เอาเรือคูณแปดเราขอให้ไปก้อนไหน ก้อนโตก้อนแรกของสปินนี้ จัดไป 496 บาทเอาเรื่องกระเบื้องราวผม มาดิเออมาดีมาดีก็ถ้าใครสนใจตามมาเล่นนะเมื่อนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อต ได้ในคอมเมนต์ที่ฟังหมดออกไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับเมื่อไหร่ดูคิวมันไหลดีและดูคิวมันไหลดี โอ้โหคิวไหลแบบตัวแพงจัดๆนะผมเอาเรื่องกระเบื้องเราจัดๆคูณ12หมับพอให้ไปจังหวะนี้กอนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนนะกอกนี้นะซุปเปอร์ไม่กลับไป1,128บาทเออมาแล้วเว้ยหมุนกลับเลยทุนหมุนกลับเลยผมแล้วดูไอ้ก้ายังเข้าต่อสปินสุดท้ายไอ้ก้ามันมาเข้าต่อสปินสุดท้ายยังไงกันต่อดี ไอ้ก้ายังไหลต่อเว้ยไอ้ก้ายังไหลได้ต่อนะ เอาเรื่องจะจัดเช็ดเคแต่ตัวมันเบาดิ ตัวมันเบาก็ไหลนานๆหน่อยละกันคูณ15 อยู่แต่ไม่ก้อนใหญ่ก้อนโตสา้อยเก้าสิบเอาเรื่องครับผมถือว่าได้ แตกไปทั้งหมดนะเมื่อนะหกสิบหกบาทเจ็ดี้โคตรโหโคตรตึงโคตรอันตรายครับผม ไปขอเบ็ดเบ็ดยี่อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะใสนลองเบ็ดยี่อีกรอบหนึ่งแล้วกันจัดมาจัดมากำลังมันกำลังมัน ลองดูครับผม ดีนะเพื่อนรอบนี้เคด้วยกับคิวสวยยังไงต่อไหลๆไหมไหลๆหรือเปล่าเคด้วยไหลอยู่นะทำเป็นเล่นไปลุยกันต่อลุยกันต่อเคด้วย ถือว่าเก็บตัวคูณกันไปเคด้วยเอาเรื่องคูณสี่หมับก็ให้ไปครับผมมาดีมาดีทรงมาดีปินแรกก็ไหลรัวๆกันเลยคิวไอคิวไอคิวมาต่อด้วยว่าอย่างนี้ก็สวยแหลมแจ่มบ้าวกันดีครับ รออะไรอ่ะ ไหลไปยาวๆเพื่อนขอไหลยาวๆหน่อย ดูวันเข้าดูวันมันเข้าคิวกับเคด้วยเช็ดเคแล้วดูวันมันเข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อน ไปกันต่ออย่างได้อยู่อ่ะอย่างได้อยู่ แล้วดูวันมันไหลดีแล้วดูวันมันไหล โอ้โหหมดจัดคูณแปดมาเพราะให้ไปนะก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอน ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนครับผมจังหวะนี้เมกาไป800บาททวนเช็ดโคกเอาเรื่องหวังได้กำไรละเกือบได้กำไรละมาพันหนึ่งละเคด้วยกับพิวอีกแล้วไม่แตกไงโอ้อีก้าไอ้ก้าใหม่ไรก้ากับฟีสปินไอก้ากับฟีสปินฟีในฟรีต้องมาแล้วไหมฟรีในฟรีต้องมาแล้วไหมยังไงดีไอ้ก้ามาไอ้ก้าไหลไปเพื่อนไอ้ก้าไหลไปเพื่อนโหกำลังมาดีแล้วไอ้ก้าไม่ไหลไม่สุดว่ะ เฮ้ยเอาเรื่องนะอินซีกับเคด้วยนะอินซีกับเคด้วยผมจังหวะนี้ว่ายังไงกันดีโอ้โหวายเข้าเต็มกราฟเลยวายแม่งไหลไปเต็มกราฟเลยเช็ดเคคูณสิบเอ็ดมาควายไปนะ ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซูเปอร์มาเก้าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทมาดิครับสามสปินสุดท้ายเมื่อสามสปินสุดท้ายหมดกอกแล้วหรือเปล่ายังได้อยู่ไหมว่ายังไงโอ้โหเก้าช่องเดียวไม่ม่สปินสุดท้ายแล้วเมื่อเรียบร้อยหมดกล่องวันที่เรียบร้อยนะครับนะ รอบนี้ซื้อไปพันห้าแตกไป 2,764 บาทเช็ดเค่กำไรเน้นๆเลยนะครับผม โอเควันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะมานะ